Welcome everyone to Juno Speed Official. Okay guys, you guys have requested this one for quite a while. This one is entitled Parallel World. Of course, thank you so very much for requesting. Please don't forget guys, subscribe to the channel. Of course guys, if you want me to react to a video, please try your best to leave a comment down below so I could go ahead and react to it for you guys as long as I'm able to. Please don't forget of course you could donate to the Thai Subtitle Funds, the PayPal link is in the description below so that we could have the Thai subtitle added onto the video and also when it's a Thai video we will try our best to have the English subtitle added on so that I will understand it even better. Thank you so very much. Let's go ahead and check out this one that you guys have requested. So the parallel world. This one is entitled The Parallel World. It's a theory scientists can't confirm. Hmm. What's going on with that? The latest news said, what did the latest news say? ว่ามีโลกคู่ขนานซึ่งเวลา The parallel world where time can be recalled so like you can reverse it. ซึ่งทุกๆคนที่ all of you might not now some of us do not understand เข้าใจตัวผมเข้าใจเรื่องนี้ไหมไม่นั่น so if you don't understand you can tell us in the video ในส่วนของทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ในส่วนของทฤษฎีเส้นเรื่องเป็นทฤษฎีที่ผ Oh มใช้และเชื่อมั่นมากที่สุด สวัสดีครับผมเชนเองต้อง Hello, Shane ขอบอกทุกๆคนก่อนนะว่าทฤษฎีใหม่ Something that is possible. It is possible. That's that. That's all we need. A possibility, and you know it could happen or it could be. น่าจะเป็นไปได้แต่ยังไม่ได้ถูกยืนยัน I'll อยาง not ทาง confirm ถ้าสมมติเราเจอใครสักคนที่แม่งกำลังเถียงว่า Yeah, a lot of person s might say the theory is fake, especially when it cannot be proven. ไอ่พวกมึงมันไม่จริงโลกมันเป็นทรงกลม What is Earth? Is Earth round or flat? Honestly, I think it's flat. I think the Earth is flat. I don't think it's round. มัน Honestly. หลับต่างหากนั่นแหละมันได้เลยไอ้พวกคิดต่าง Oh no มึงแหละตัวดีเลยไอ้หัว Oh boy. A dictator, someone who says what I say, say, and there's no other questioning. เหตุการณ์ไม่มีทฤษฎีไหนถูก No right or wrong. Okay, that's good. จะเชื่อแบบไหนทฤษฎีของโลกคู่ขนานคือ What's the theory? แตกต่างออกไป you but different มีอยู่วันหนึ่งคุณตื่นเช้าขึ้นมาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือจักรวาลที่หนึ่งพวกเราจะลองมาดูอีกหลาย ๆ จักรวาลดู มีอยู่วันหนึ่งคุณตื่นเช้าขึ้นมา wake up as a แต่ girl คุณเป็นผู้หญิง มีอยู่วันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาบนเรือเพวกคุณเป็นโจรสลัดมีอยู่วันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าปกติแต่คุณฉี่แตก มันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันวันเดียวกันทุกอย่างอยู่ในจุดเดียวกัน แต่มีความแตกต่างในแต่ละจักร so what you're saying the same thing happens for different persons in different worlds วันผมรู้ผมรู้ผมอธิ yes please explain please explain บาได้หวยแตกมากพวกคุณไม่เข้าใจกันหรอก No, I don't อีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับจักรวาลเหมือนกันคนอ่าฮะอื่นหรือคนที่อยู่ในดอมต่างๆ ก็น่าจะรู้จัก The word คำว่า are you AU AU อ่าอ่าอ่า พูดถึง AU ก็สะดุ้งกันใหญ่เลย Very s u AU หรือสิ่งที่เรียกเต็มๆว่า Alternate Universe สำหรับคำนี้จะใช้กันอย่างแพร่หลายมากในการเอาเนื้อเรื่องของการ์ตูนนั้นๆ มาแต่งในอีกเส้นทางหนึ่งตัวอย่างเช่นโดราเอมอนแล้วโดราเอมอนจะเป็นคนคอยดูแลโด i แต่ในอีก AU หนึ่งโดเรมีเป็นสาวของโดเรมอนโดยที่โดเรมีต้องมาคอยดูแลโนบิตะ หรือตอนที่ชื่อว่าดาวเคราะห์กับตาลปัดที่เพศ crazy this is crazy ขอทุกคนสลับกันและทุกสิ่งทุกอย่างถูกสลับกันหมด โนบิตะจากเรียนไม่เก่ง กลายเป็นอัจฉริยะมึงต้องขนาดไหนวะเนี่ยกลายเป็นอัจฉริยะเนี่ยส่วนใจแอนก็กลายเป็นนักร้องเสียง so giant is a good singer oh boy imagine hearing a giant sing in a nice voice just imagine that guys ซุนิโออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันผมอธิบายไปขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่า Yes สม m but still don't understand so explain more ยังไงแล้วนะ ถ้ายังไม่เข้าใจอีกให้นึกถึง Spider-Verse จากค่ายมาเวลก็ได้ อันนั้นโคตรเห็นได้ชัดเลย และอีกอย่างหนึ่งนะคาว่า AU มาค่อนข้างนานแล้วนะ แต่ Undertale ค่อนข้างจะมี AU เยอะพอสมควร How many universe are there คนอื่น ๆ เลยตีโพยตีพายไปว่ามันมาจาก Undertale แต่ยังไงก็ตาม ผมจะแนะนำเพื่อนของผมให้รู้จัก Yes let us know คนนี้คือตัวผมเอง It's me from parallel world. จ Okay. จักรวาลคู่ขนานสวัสดีค่ะเออ So you have two of the same person, but one is a male, one is a female. เอ่อจักรวาลชื่อว่าอะไรนะจักรวาลซีเวิร์สชื่อเต็มคือ cross gender verse เป็นจักรวาลที่ดีจริงๆนะคุณว่าไหมอะไรล่ะมองนมอยู่ได้เดี๋ยวก็จิ Don't stare. ตาแตกสลับเฮ้ยเช่นได้ข่าวว่าที่นี่จะจัดงานเหรออ๋อใช่แล้วที่นี่จัดงานรวมญาติกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดงั้น Hold on a second. everyone is alive I'm okay แล้วเ้ว Uno reversal แล้วก็ยังจะพูดมากดูเราสิไม่มีใครสนใจเลยด้วยซ้ำมึงสามตัวเนี่ยละใส่หัวไปเดี๋ยวสิ how many are there อุตส่าห์จะทำคลิปแนะนำเพื่อนใหม่ กลายเป็นการรวมตัวพวกติงตองจกจักรวาลไม่ได้แค่นี้คนดูเขาก็จะทักว่าไม่ไวอี my gosh yo the whole idea of parallel world is confusing honestly ไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ easy มันจะไม่เป็นไรได้ยังไงอะ it pitch Oh no. Why are you gonna shoot Will Peach? Nah, nah, nah. Oh He's gonna shoot everybody. I'm quite sure that's what he's gonna do. That's what he's gonna do. Down, drunk or sleepy or just left brain. Oh boy. His left brain. man. นั่นมันอะไรนะบ้าไม่จริงนะนั่นมัน <coughs> His left brain. He is left brain. That's all. No, no. Nipple. <laughs> What? Nipple. Alright, boy. What that chain? IQ down, man. Low IQ chain. I yeah. I told his left brain. Mm. เอาไงต่อดีล่ะ เอาละทุกคนฉันมาเพื่อความสุขเราไม่ชอบสีผิวมัน เราเกลียดคนเหยียดผิว มึงก็เหยียดพอๆกันแหละเรา um everybody s h o o t everybody ไม่ยิงผู้หญิง ยิงก่อนค่อยถาม shoot before you speak oh my gosh ลั่นไม่ยง Why are ไ you ยังไงกันเนี่ย Ustedes deberían saberlo. El hombre que nos o I i guess that's the p a r a l l e l world How many can I? Oh, Green Peach didn't have a gun. That's good. Green Peach is a saint, a nice boy. พวกเราฆ่าเขาทำไมอ่ะเราเกลียดหนวดมันหล่อนก็เหยียดพอๆกับเชนไปละเฮ้ยพวกเราดูนั่นสิใครอ่ะคุณคุณ Who's there? Oh boy. หน้าหมีเดี๋ยวนะพวกเราไม่ควรไปยุ่งกับจักรวาลนี้นะเออจริงอเราสั่นกลัวแปลกๆ What are you afraid of? จริง น่ากลัวจะตายแล้วก็โดนติ่งเลยพี่ You're right his f u n c r u b l e insult ด่า us ไม่ยุ่งเอ o อว่าแต่นายมาจากจักรวาลไหนเนี่ย เรากินผักได้ eat vegetables so you're from the vegan world or the vegan universe สรุปใครเชิญพวกแกมา เราไม่รู้เหมือนกันว่าใครเชิญมาแกจะพูดตามเราทำไมนั่นมันคำพูดเรา oh this sounds creepy all of them speaking at once นี่แกอยู่พูดเลยนะ ให้ตายสิจักรวาลแห่งซวย สรุปใครเชิญ who invited who Who invited who? Oh boy, no one is gonna speak. Who's me? Oh, is it done? I think it is done. Okay, so it is done, guys. This one was, of course, the parallel world. You guys have been requesting it. The parallel world is crazy. How many characters? Oh, everybody had their own views, their own universe, their own world. But of course, we can mainly speak of the one that we know existing and that is on earth. And you should try your best to enjoy it and to make the most out of it while you're here. Of course, thank you so very much guys for subscribing to the channel. Don't forget, please like the video, share the video. If there's a video you want me to react to, leave a comment down below, okay? Thank you so very much. Bye guys.